กินระเบิดทำมไม่กินไม่จุกกีนเลยล่ะหรือว่าจะเอาจริงอ้าวคุณผู้ชายเนี่ยพูดคำไหนคำนั้นบอกเลยนะ ตอนนี้จะไม่มีใครเบรกนะถ้าคุณเล่นตัวเองเออ ผมนะเป็นผมผมไม่รอแล้ว มีซ้อมเลยอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกเหรอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาเตียงขึ้นมาตั้งให้เลยแล้วกันแล้วจบจบเรื่องไปโว้นี่พี่หมานี่ไม่ได้อะไรนะไอตัวมันหลอนมากเลย 啊，这干这咋地？呃。